Welcome back again ทีนี้เรามาถึงการถามคำถามกันบ้างนะคะ การถามคำถามเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟัง หรือผู้ที่เราคุยด้วยนั้น รู้สึกว่าเราสนใจในตัวเขาหรือในบางครั้ง ถ้าเกิดถามมากเกินไป เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ talkative ก็คือคนที่พูดมากนั่นเองนะคะ หรือถ้าเกิดเราพูดแต่เรื่องของตัวเราเองนั้น เขาจะคิดว่าเรานั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่า เราต้องดูด้วยนะคะว่าเราถามอะไรกันไปบ้าง คำถามมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันนะคะ ประเภทแรกก็คือคำถามที่ควรที่จะถาม เช่น กิจกรรม activity ความชอบใช่ไหมคะ สถานที่ถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทำกันบ่อยๆ สถานที่ที่เราไปเที่ยว สิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบ ใช่ไหมคะ คำถามที่ไม่ควรถามมีอยู่ 4 อย่างด้วยกันนะคะ four things that you cannot ask the foreigner the first one คนไทยมักจะถามคำนี้ค่ะ how old are you ไม่ควรที่จะถามเลยจริงๆนะคะ การถามอายุเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติแล้ว มันเป็นเรื่องไม่ควรนะคะ อย่างที่สอง how much money do you have หรือ how much money do you earn นะคะ สิ่งที่เกี่ยวกับเงินทองเนี่ยนะคะ เราไม่ควรไปแตะต้องหรือไม่ควรถามกันเลยนะคะ เหตุผลเพราะว่าฝรั่งเขาบอกว่า ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณนะคะ not your business ไม่เอาไม่ดีนะคะ ในกรณีที่ 3 เป็นเรื่อง religion เช่น คุณไม่ควรไปถามว่าเขาเป็นยิวไหมเขาเป็นอิสลามไหม หรือเขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าใช่ไหมคะคำพวกนี้เซนซิทีฟมากเลยค่ะ ข้อที่ 4 ค่ะ เราไม่ควรที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะ เพราะจะทำให้เป็นประเด็นในการถกเถียง หรือเป็นการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งชาวต่างชาติจะไม่นิยมกันค่ะ ทีนี้เมื่อครบแล้วทั้ง 4 ข้อ ในสิ่งที่เราไม่ควรถามนะคะ เรามาพูดถึงการจบบทสนทนากันบ้าง ไม่ใช่ว่าพอเราจบบทสนทนาแล้ว เราเดินออกดื้อ ๆ เลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ เราจะต้องมีการเกินกันก่อน เช่น it's nice to meet you again good to see you หรือคำอื่นๆเป็นต้นนะคะ คราวนี้เรามาถึงบทสนทนาแล้วนะคะ เราลองไปดูบทสนทนาของจริงกันเลยดีกว่านะคะ My name is Gu Cui. It's nice to meet you. Hi, I'm Rosamond. Glad to meet you too. Sorry, what's your name again? Rosamond Panduangel, but you can call me May. It's easier. So, May, what do you do for a living? I work at Buriram Rajapat University. How about you? Mm, I work at Buddha Rattabadi University too. Oh, really? That's why you look familiar. Hi, Mary. It's great to meet you again. Hi, Tina. It's good to see you too. We haven't seen each other for a long time. How have you been? Not too bad. How about you? I'm very well, thank you. Tina, this is my friend Pat, and Pat, this is Tina. How do you do? It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Oh, I think we have to go now. See you later. Oh, see you. Bye, Pat. Bye, Mary. Bye. Bye.